สำหรับประโยค Mohon tunggu untuk sekitar 10 menit แปลว่าการุณาคอยให้อาหารมาเสิร์ฟมาภายในเวลาประมาณ 10 นาทีคำว่า Mohon แปลว่าการุณา ได้โปรด ซึ่งเป็นการวิงวอนคำว่า tunggu แปลว่า รอ คอยคำว่า u n t แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า dilayani แปลว่าได้รับบริการคำว่า sekitar แปลว่าประมาณคำว่า menit แปลว่า นาที